ลายแดงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวนี้แดงแม่งมาจัดเลย ถ้ามันตามเทคนิคเราถ้ามันมาตามนั้นก็คือว่าใช้ได้ผลนะ โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจัดงบกันมาที่ 500 บาทนะครับอยู่ที่เซ็กซี่บาคาร่ากันเหมือนเดิมนะฮะ วันนี้นะฮะโต๊ะนี้ลายแม่ง มันเปลี่ยนคือแถวว่ามันล่นไปแล้วอ่ะมันถูกขยับไปแล้วนะฮะสีน้ำเงินแม่งเยอะกว่าสีแดง แต่ว่าในสกอร์อ่ะสีแดงมันออกไปเยอะกว่าน้ำเงิน แต่ผมจะยึดในตรงนี้เป็นหลักนะครับ ยึดในไม่ใช่ในสกอร์นะในนี้ สีน้ำเงินเยอะกว่าจะยึดตรงนี้เป็นหลักนะฮะโยนไปก่อน200เสมอแม่งไม่ออกมา10 กว่าตาแล้วนะครับ มีเสียวเสมอนะเนี่ยเสียวเสมอนะ ไม่ได้เสียวแดงนะเสียวเสมอ น้ำเงินมันออกไปน้อยกว่าแดงก็จริงแต่ว่าตรงเนี้ย น้ำเงินมันเยอะกว่านะฮะ เรายืนหยัดที่น้ำเงินไปเลยนะโอ้โหแม่งหน้าแปดเลยว่ะ เออ ยังพอมีลุ้นเฮ้ยอ๋อแม่งหนึ่งแล้วไปรับแต้มไม่ถูกกันเลยทีเดียว หายมาขนาดนี้เรียกว่าจะเจ็ดแต้มเย็ดเท่ไปครับยืนหยัดน้ำเงินไปเลยนะเพื่อนๆเทคนิคนี้ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่า รอบที่แล้วนะไปส่วนตัวเอง ส่วนเทคนิคตัวเอง เรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลย วันนี้ขอเล่นตามเซนต์ตัวเองบ้างนะฮะตรงนี้น้ำเงินมันเยอะกว่า ก็เล่นน้ำเงินไป แต่ถ้าตัดลายเมื่อไหร่แล้ว เป็นแดงเยอะกว่าแบบแถวเนี้ยมันหายไปแดงมันเยอะกว่าใช่ไหมก็ค่อยเปลี่ยนไปแดงนะครับ ไม่รู้จะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่านะโอ้โหหกกับสามแม่งแยกกันอย่ามีแต้มนะ เออดูเรื่องโรงเรียนจีนเอ้ย เลื่อดกระเบื้องแตกกูไปมั่วซั่วไปหมดแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากมาที่เดียวกับผมนะ บาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่เมนปักหมุนเมนแรกเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆ อย่าลืมทักหาแอดมินนะครับ สีน้ำเงินมาไม่เลย ตรงนี้ไม่เคยเลย2อ้าว ให้หมดเหรอ อย่างวะ ให้หมดเฉย น้ำเงินมาไม่ถึง 2 เอ้าลงไม่ทันอ่ะก็เป็นสีแดงอ่ะ น้ำเงินมาไม่เกิน 2 อ่ะ ดูดิดูดิ เราไม่ได้เล่นแม่งหกอีกอะหกสามตาติดลยคิดดูหกชนเย็ดเช่เล่นไปก็ไม่ได้ห้าเท่าเดิมปะย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะเนาะย้ายโต๊ะกันโต๊ะสามแล้วกันนะฮะ มาอยู่กันโต๊ะสามเพื่อนๆ เดี๋ยวดูลายมันก่อน โต๊ะนี้นะฮะเพิ่งเริ่มไปด้วยแดงออกเยอะกว่าน้ำเงิน แดงแม่งออกเยอะกว่าน้ำเงิน เพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดที่แดงว่ะยืนหยัดที่แดงจริงๆ เห็นไหมน้ำเงินแม่งออกมาลายนี้ เดี๋ยวดูแดงมันจะมาต่อลายนี้ ไม่รู้จริงหรือเปล่านะก็พูดมั่วทั่วไปเรื่อยนะ มา ย้ายโต๊ะมาฮะ ขยับเปลี่ยนฮะ สับเปลี่ยนกันบ้างโต๊ะเมื่อกี้เล่นน้ำเงินไป ตัวนี้เราต้องย้ายมาแดงแล้วฮะ ลายแดงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตัวนี้แดงแม่งมาจัดเลย ถ้ามันตามเทคนิคเราถ้ามันมาตามนั้นก็คือว่าไอ้ได้ผลนะ เทคนิคนี้แม่งไม่มีวันตายอ่ะน็อตเนวดายเออพูดเยอะซะด้วยห้าหกมาฮะเหลือห้าเคมันสองแต้ม เราสาม โอ้โห กือบเฉียดไปนิดเดียว มังกรลงหรือเปล่าไม่รู้ อีกที นึงคือมังกรแล้ว มาลงไปแดงดิ รออะไรล่ะ ไปรออะไรล่ะครับ จัดไปที่แดงฮะ แล้วก็ติดเสมอไว้ 50 บาทครับ ตอนนี้กำไรอยู่ 340 นะทุกคน กำไรอยู่ 340นะฮะ เล่นแบบชิวๆสบายๆนะ แต่ถ้าแดกกูก็จะออกอินนะ เย็ดเท่ ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นเกมอะไร จะเป็นค่ายไหน งบเท่าไหร่ มารอติดตามชมกันตอนต่อไปเด้อสามแต้มสามแต้ม เอ้าเราสามแต้ม เย้ยแปดหลังฮะสวยงามครับพี่น้องฮะเย้เคสวยดิ มังกรลงว่ะ เล่นไปยาวๆ เล่นไปเรื่อยๆ มังกรลงของจริง ได้ดีสิปิดไว้แบบนี้สวยๆ อ่ะอุ้ยยังไงวะยังไงวะ อ่ะมั่วโซ่ไปหมดแล้ว มั่วโซ่ไปหมดแล้วรออะไรฮะเจ๊คนนี้เขามายืนทำอะไรเนี่ย เปลี่ยนคนเนาะเปลี่ยนคนเปิดเหรอ เปลี่ยนคนเปิดต้องเปลี่ยนสีป่าวะห้า เออ เป็นไงล่ะฮะ เป็นไงล่ะฮะ เปลี่ยนคนเปิดนะ เปลี่ยนคนเปิด แต่ว่ามังกรแม่งลงอ่ะ เปลี่ยนสีดีปะวะ ไปเร็วๆหน่อยดิเจ๊เจ๊ทำไมเนี่ยนานโอ้ช้าวะเฮ็ดอะไรอีก สียคนเปิดนะเพื่อนๆตอนนี้กำไรนะฮะจะหนึ่งพันแล้ว จะหนึ่งพันแล้วใกล้แล้วใกล้หนึ่งพันแล้วมาเปลี่ยนคนเปิดยิงหยักทีแดงนะฮะไม่เปลี่ยนน้ำเงินนะแต่กูต้องเป็นน้ำเงินมาเปลี่ยนคนเปิดเนี่ยไปครับ แดงสามร้อยเสมอหนึ่งร้อยหาว่ะโคช้า สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากมาที่เดียวกับผมนะ บาคาร่าวอลเลนนะครับไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะ ทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะ ทั้งหาแอดมินด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมทั้งหาแอดมินนะครับ ง่ายมาสวยๆหน้าแปดมันเจ็ดเราเก้าเราแปดอุ้ยเจ็ดชนเจ็ดแค่สวยงาม สวยงามครับ พี่น้องครับอย่างสวยเยตะเคลายแม่งแถวนี้เลย อยู่แดงครับ เสมอแม่งมากำไรนอนเนาะกำไรเนาะเนาะยัดไปอีก 300ครับ สีแดงสีเขียวเสมออีก 100 โอ้โหเทคนิคนี้แม่งของจริงว่ะโต๊ะไหนสีอะไรเยอะ ถล่มแม่งสีนั้นเลย อย่างโต๊ะนี้เปิดมานะฮะแม่งสีแดงเยอะจับเลย เล่นแดงมาตลอดดูดิกีตาแล้วอ่ะถ้าเล่นตาแล้วแบบ 10k 20k อ่ะรวยเลเทีฮะ ุยเยอะอีกแล้ว มันสองแต้มเราเปิดสี่มาเออสองฝรั่งเจอฝรั่งดิหุ้ยมันสามว่ะ โอ้โห เราได้ฝรั่ง เอาไงต่อดี เอาไงต่อดี ยืนหยัดที่แดงแหละ เรามาแดงแล้วอ่ะ เราเสียแค่รอบเดียวเอง จัดไปแดง600 เสมอ 200 ดูดิ เปิดมาดูดิไอเอเคแดง600 น้ำเงินไม่เล่นเล่นเสมอ 200เออเริ่มพูดมั่วแล้วโอ้โหหน้า 6 มาสูงเชียว 6แต้มด้วย เปิด 6 มาดิอุ้ยสี่เอา 2มาเอา 2มาโอ้โห แต้มเดียวตลอดแต้มเดียวตลอดเพื่อนงานมาฮะงานมา เปลี่ยนคนเปิดแม่งออกน้ำเงินเริ่มไปน้ำเงินวะพอไหมพอปะพอดีกว่า งบ 500 เออ ผมขอพอนะ งบ500 ได้กำไรแล้ว 500 ตอนแรกได้กำไรแล้วพันห้าไม่เลิกนะโลภไปหน่อยนะฮะ ถ้าเกิดคนอื่นได้ก็คือคุณถอนนะครับ ถ้ายิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนแน่นอนหมดแน่นอน ไม่ไปต่อนะฮะหมดแน่นอนเพราะว่าผมจะเอาอินนะถ้าเกิดไปต่อสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับงบ500 บวก 500 นะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อน ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะฮะบาคาร่าเว็บตรง ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะฮะทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับผม ถ้าเล่นอีกยังไงก็โดน เพราะว่าผมจะเอาอิน 1,000อ่ะออกน้ำเงินยาวเนี่ยไปแล้วนะครับผมทุกคนไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ